เหตุการณ์หลังจากเหตุการณ์ป่าจิกแล้วเมื่อกองทัพพระเยสวนใช้กระบวนการมีความน่าสนใจมากคือค่อยๆ หลอกให้พังราชบุรณูดึงคนมารวมอยู่ที่ตรงกลาง กองทัพของไทยซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าก็ล้อมตีปิดทั้งหมดเลย พอตีปิดตีปิดเสร็จจนกองทัพของพระเจ้าเชียงใหม่ หรือกองทัพพม่าเนี่ยนะครับภายใต้การนำของพระเจ้าเชียงใหม่ หยุดสงบแล้วก็หนีกลับเข้าไปที่บ้านเกตพระนเรศวรบอกว่าทิ้งทิ้งเวลาไม่ได้ ให้เตรียมตัวไม่ได้ ขอกำลังช่วยไม่ได้ ถ้าปล่อยที่บ้านเกตเพียงแค่ 2 หรือ3คืน กองกำลังจากนครสวรรค์กำแพงเพชรกองกำลังของมหาวลาดจะยกทัพเข้ามาตีแน่ ๆ พระเดชสวนก็เลยบอกภายในคืนนั้นให้เตรียมกำลังพลทั้งหมด แล้วก็บุกเข้าไปทำลาย เมื่อเราเป็นต่อแล้ว กระบวนการคือต้องเข้าไปจัดการของเจ้าเมืองเชียงใหม่ แล้วก็บุกเข้าไปที่ค่ายหลวงบ้านเกตค่ายหลวงนี่เองจึงมีการบุกใช้กองกำลังขนาดเล็กแล้วบุกเข้าไปทลายฐานที่มั่นของเจ้าเมืองเชียงใหม่อย่างหมดสิน้น ศึกบ้านเกตนี่เองชี้ให้เห็นเลยว่ากองกำลังและยุทธวิธีการลบแบบเส้นทางใน การลบค่อยๆตีค่อย ๆ ดึงคน แล้วตีคนจากจุดเล็กๆเริ่มประสบความสำเร็จผมอยากจะชี้เห็นว่าศึกครั้งนี้เองสมเด็จพระนเรศวรได้คนเฉลยกว่า20,000คน ได้ทหารช้างม้าอย่างละ 500 500ศึกสงครามนี้ถือว่า ศึกสงครามบ้านเกตเป็นศึกชัยชนะที่รวบรวมคน และจัดการกับการเมืองภายในได้สมบูรณ์ที่สุด อยากจะขอสรุปอีกนิดหนึ่งว่าสาเหตุสำคัญของการลบครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าพระองค์ใช้ใช้วิธีการลบค่อยๆหลอกค่อยๆตีกลุ่มเล็กตีจากเมืองเจ้าเมืองพะเยาเสร็จแล้ว ค่อยๆจัดการกับศึกที่ป่าโมกศึกที่ปากจิกหลอกให้กองกำลังคนที่มีมากกว่าเข้าในพื้นที่ที่พระองค์มีความเหมาะสม มีชัยพุทธที่เหมาะสม ที่พระองค์จัดการได้ แล้วก็ล้อมตีกองกำลังเหล่านี้ไว้ พอล้อมตีกองกำลังเหล่านี้เสร็จ ประชาชนหรือคนที่มากว่าแสนคนค่อยๆลดลด ลด ลดลงเรื่อยๆ พอลดลงถึงจุดที่พระองค์คิดว่าจะบุกเข้าค่ายหลวงได้แล้ว ภายย่ำคืนเดียวต่อมา พระองค์ก็ลุกขึ้นที่ค่ายหลวงบ้านเกตยกกำลังเข้าตีทั้งหมด เมื่อยกกำลังเข้าตีทั้งหมด พระองค์ก็คิดเลยว่า ถ้าจุดเวลานี้จะได้อะไรบ้าง ยุทธปัจจัยทั้งหมดทางการลบ แปลว่ากองทัพอยุธยาขณะนี้ ได้ช้างฟรี ม้าฟรีกองกำลังคนทาสเฉลย มีได้จำนวนช้างนี่ 500 เชือก ม้า 500 แล้วก็อาวุธสงครามต่างๆ มากมายที่เก็บได้จากการศึกครั้งนี้ แล้วก็จำนวนเฉลยศึกกว่า 2-3หมื่นคน วิธีการนี้เองทำให้กองทัพกรุงศรีอยุธยาสามารถมีชัยภูมิ และมีอาวุธที่พร้อมกับการรับศึกใหญ่ในเวลาต่อมา เหตุปัจจัยของเจ้าพญา เชียงใหม่ที่เป็นแกนนำในการลบครั้งนี้ แพ้สงคราม ทำให้สมเด็จนันทบุเรงแห่งหงสาวดี ปลดออกจากการลบให้เป็นแค่ไพร่แล้วก็เป็นเจ้านายคุมกำลังสเสบียงอาหารเท่านั้น แล้วก็เริ่มเตรียมทัพใหญ่ ทัพแรกที่เตรียมมาแล้ว คือกองกำลังของลูกชาย คือพระชามหาอุปราชจำนวน 50,000 คนที่เตรียมมาปลูกข้าวถุงหาอาหารรออยู่ที่กำแพงเพชรนครสวรรค์เรียบร้อยแล้ว และพระองค์ได้เตรียมทัพใหญ่เข้ามาอีก 250,000 คน ภายใต้การนำของนันทบุรีเอง แล้วก็กองกำลังของเจ้าพญาเมืองแปรและเจ้าพญาตองอู สงครามครั้งใหญ่จะเริ่มเกิดขึ้นในปี 2129 ซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในตอนต่อไปครับผม